ชีวิตคนเราเนี่ย ไม่เคยอยู่กับกายเดียว ไม่เคยอยู่กับรู้เดียว แต่ใช้ชีวิตด้วยการอยู่กับภายนอก อยู่กับกองสังขารมันคุ้นเคยกับการใช้สังขารทำอะไรก็ใช้ความคิดตลอดดำนิตลอดทำอะไรก็ตามก็ใช้ความคิดสั่งนู่นสั่งนี่เมื่อวันใดวันหนึ่งเรามาอยู่กับการนิ่งได้ความนิ่งนั่นแหละมันจะเป็นฐานที่ทำให้เรามีความมั่นคง สิ่งสำคัญที่นักปฏิบัติ ต้องรู้และต้องเข้าใจ ว่าการปฏิบัตินั้นเราต้องอยู่กับอะไร และเราต้องรู้อะไรนั้นสิ่งที่เราต้องอยู่ ก็คืออยู่กับกายนี้แหละ กายเดียว ส่วนสิ่งที่ จะต้องรู้นั้น ไม่ต้องไปรู้อะไร ไม่ต้องไปแสวงหาเรื่องนอกกาย เพราะนั่นไม่ใช่เรื่องของเรา แต่สิ่งที่เราควรอยู่ก็คืออยู่กับกายกายเดียวนี่แหละ เป็นฐานที่ตั้งมั่นเมื่อเราอยู่กับกายเดียวมีความนิ่งเป็นกำลังแล้ว อาการต่างๆที่มันจะเรี่ยวไป ความคิดก็ตาม ตัณหาก็ตาม ที่มันจะส่งออกไปภายนอก นั่นคือสิ่งที่มันไหวไปนั้นเรามีแค่สองอาการ ไหวกับนิ่งนั้นสิ่งที่เรามาอยู่ในตัวเราคือนิ่งอยู่แล้ว คือกายมันนิ่งอยู่ รู้ก็นิ่งอยู่ ฉะนั้นเราอยู่กับกายเดียวที่มันนิ่งอยู่ อยู่กับรู้เดียวที่มันนิ่งอยู่ เมื่อกายเดียวรู้เดียวมันนิ่งอยู่แล้วเนี่ย สิ่งที่ไหวออกไปจากนอกกาย เช่นความคิดต่างๆ เช่นเรานั่งสมาธิอยู่เนี่ย กายมันนิ่งรู้มันนิ่งสิ่งที่มันไม่นิ่งก็คือตัวดำริ ตัวเจตนา มันดำริออกไปจากกายว่าจะไปทำนู่นทำนี่สุดท้ายเราก็ขาดจากวงจรของการนิ่ง หลุดออกไปกับอาการ สุดท้ายเราก็ไม่สามารถรักษากาย รักษาความนิ่งไว้ได้ เพราะฉะนั้นชีวิตคนเราเนี่ยไม่เคยอยู่กับกายเดียวไม่เคยอยู่กับรู้เดียว แต่ใช้ชีวิตด้วยการอยู่กับภายนอก อยู่กับกองสังขารมันคุ้นเคยกับการใช้สังขารทำอะไรก็ใช้ความคิดตลอดดำนิตลอด แม้แต่ปาดบัดหรือทำอะไรก็ตามก็ใช้ความคิดสั่งนู่นสั่งนี่แต่ว่า ช่วงหนึ่งเราต้องมีเวลาพัก ขณะที่กายพัก ใจเราก็ต้องพัก รู้ก็ต้องนิ่ง กายนิ่ง การนั่งสมาธิคือจับที่กายเดียวนิ่งๆนี่แหละ แล้วพยายามอยู่กับกายนิ่ง สิ่งที่จะปรากฏขึ้นก็คือ ความคิดตัวดำริที่มันดำริออกมาจากกายนิ่งนั่นเอง วันหนึ่ง เรานิ่งได้ชั่วขณะหนึ่ง เราเห็นธรรมชาติของใจที่มันดำริออกไปตลอดเวลา นั้นการดำริเนี่ยมันทั้งมีดีและไม่ดีดำริชั่วและดำริดี นั้นขณะที่เราทำหน้าที่อยู่กับกายนิ่ง อยู่กับรู้เนี่ยไม่ว่าจะดำริดีหรือไม่ดีก็ไม่ต้องไปสนใจไปตามมันว่ามันต้องดีหรือไม่ดี ไม่ต้องเชื่อ เพราะเรามีรู้ที่นิ่งมีกายที่นิ่งจนมีกำลังแล้ว สิ่งที่มันเดือดไปมันหมดความหมายไปเลย เพราะเราจับอาการนิ่ง ไม่ได้จับอาการไหว นั้นโลกนี้มีแต่การไหวทั้งหมดเราอยู่กับความไหวมาตลอด แต่เราไม่เคยอยู่กับการนิ่ง เมื่อวันใดวันหนึ่งเรามาอยู่กับการนิ่งได้ความนิ่งนั่นแหละมันจะเป็นฐาน ที่ทำให้เรามีความมั่นคง เมื่อฐานของความมั่นคงอยู่ที่กายนิ่งแล้ว สิ่งที่แยบออกไปมันหมดความหมาย รู้เกิดรู้ดับพอมันดับที่ไหน มันดับที่ตัวมันเอง เพราะเรามีฐานของความนิ่งอยู่ในกายนี่ว่าการดูจิตตรงเนี้ยหลวงปู่ดูลท่านบอกว่ารู้ตัวเต็มที่ นี่ก็คือรู้กายเองสติสัมปชัญญะรู้ตัวเต็มที่ เมื่อรู้ตัวเต็มที่แล้วตั้งมั่นอยู่แล้วสิ่งที่ดำเนินออกไปมันเห็นหมดนั้นจนมากเราจะไม่ทาวทันความคิด ไม่ทวทันอารมณ์ เมื่อเราอยู่กับกายเนี่ยอารมณ์ต่างๆ มันไม่ดำเนินความคิดต่าง ๆ ไม่ดำเนินเพราะการดำเนินมันเหนื่อยวิ่งไปตามสังขารมันเหนื่อย แต่เราอยู่กับกายเนี่ยเราสบาย ราะเรามีที่อยู่ด้วย ความนิ่งที่เป็นปกติ กายก็เลยปกติ รู้ก็เลยปกติ ไอ้สิ่งที่มันผิดปกติคืออาการที่มันไหวนั่นเองในโลกนี้สิ่งที่ไหวมันคืออะไรมันคือกรสังขารแต่สิ่งที่ไหวทั้งหมด มันเกิดดับนั้นไม่ต้องไปไล่ตามมันเกิดดับปล่อยให้มันเกิดขึ้น และตั้งอยู่ดับไปที่ตัวมันเองไม่ต้องพิจารณาว่ามันเกิดดับ อยู่กับกายเนี่ย มันดับในตัวอยู่แล้ว อาการไหวมันดับที่กาย อาการไหวมันดับที่รู้ เพราะเรามีรู้อยู่ที่กายเดียว สิ่งที่ออกไปจากกายทั้งหมดไม่ว่ากิริยาต่างๆ ความคิดต่างๆ อารมณ์ต่างๆนั้น มันดับตรงนี้ มันจบลงที่กายเดียว เราไม่ต้องบังคับอะไรมันเลย แค่รักษาระยะของกายเดียวรู้เดียวเนี่ยทุกอย่างมันจบตรงนี้ลุงปู่บุดาท่านบอกว่ากายเดียวจิตเดียว หากเราอยู่กับกายเดียวจิตเดียวได้ มันตัดสรู้ตรงนี้ เหมือนพระโพธิระ ที่ท่านรู้เรื่องอภิธรรมรู้เรื่องพระไตรปิฎกมากมายจนสั่งสอนพระภิกษุทั้งหลายได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แต่ตัวท่านเองนั้นไม่สามารถจะบรรลุธรรมได้เลยแม้แต่พระโสดาบัน เมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น เวลาพระโพธิระ เทระท่านไปกราบพระเจ้า พระเจ้าจะสับประยอกว่ามาแล้วเหรอท่านคำพีเปล่า มาแล้วเหรอท่านใบลานเปล่า จนพระโพธิละเกิดความร้าย ว่าลูกศิษย์ตัวเองนะ่ะบรรลุปญัาทั้งหมดทั้งวัด แม้แต่สามเณรน้อย ท่านจึงไปหาลูกศิษย์ของท่านที่เป็นพระเทระให้ช่วยสอนธรรมะให้หน่อย ที่เป็นประหลาน ไม่มีใครกล้าสอนพอรู้ว่ายังไงก็สอนไม่ได้ ท่านจึงไล่มาเรื่อยๆตั้งแต่พระเตระไล่มาถึงพระใหม่พระอนุท่านก็ไม่สอนไล่มาสัมมาเนนใหญ่จนถึงสัมมาเนนน้อยที่สุดในวัดถึงเป็นพระหลานแล้วสัมมาเนนน้อยนั้น ก็เลยจะทรมานอาจารย์บอก อาจารย์ดนไปในน้ำก่อน ก็เลยลงไปในน้ำลุยไปแค่หัวเขา่าเพื่อเป็นการปลดทิฏฐิวานาว่า อาจารย์นั้นยอมทำตามทุกอย่าง สุดท้ายท่านก็เรียกขึ้นมาเนนก็เรียกขึ้นมาว่า ขึ้นมาขึ้นมา แล้วก็ให้นิ่ง อยู่กับจอมปลวก เปรียบเสมือนจอมปลวกเราเนี่ยมันมีอยู่ห้าทาง มีตัวอะไรวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่ห้าทาง ให้อยู่กับจอมปลวก อยู่กับรู้เดียวอยู่กับกายเดียวเนี่ยสิ่งที่วิ่งเข้าวิ่งออกมาทางอายตนะนั้นไม่ต้องสนใจ อยู่กับกายเดียวรู้เดียว จนโพธิราชจับกายเดียวรู้เดียวได้ในสุดท่านก็ตัดสรู้เป็นพระอารหันต์องค์หนึ่ง ด้วยความที่ท่านมีความรู้ทางปริยัติมามากมาย ท่านตัดสรู้แล้ว ท่านก็สามารถอธิบายธรรมขยายธรรมได้เก่งกว่าลูกศิษย์ทั้งพวง เพราะว่าท่านมีอุบายเยอะ นั่นเป็นเหตุเดียวที่ว่า ทำไมถึงว่าต้องอยู่กับกายเดียว อยู่กับรู้เดียวกายนิ่งเนี่ยมันนิ่งอยู่แล้ว รู้ก็นิ่งอยู่แล้ว อย่าไปสนใจสิ่งที่ออกนอกกายแล้วเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกาย กายเดียวรู้เดียวมันจบตรงนี้ นิ่งตรงที่กายเดียวอยู่ที่รู้เดียว นี่แหละคือทางที่จะทำให้เราเข้าถึง อาการและสามารถละตัดอาการนั้นได้หลุดพ้นก็หลุดตรงนี้นะไม่ได้ไปหลุดนอกกายมันหลุดอยู่ในกายไม่ได้หลุดที่จักรวาล ไม่หลุดที่อากาศ แต่มาหลุดออกจากกายเพราะเห็นความเกิดดับของกายอย่างแท้จริง เห็นความเกิดดับของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างแท้จริง ตั้งใจอยู่กับกายเดียวรู้เดียวกันนะ